รำลึกวันวาน มโนปณิธาน พระราชจิตจาพรเสดยาณวชิโร โดย มนสิกุล โอวาทเพศคำกระนำท่านสอนเสมอว่า อะไรก็ตามถ้าเราได้สำนักไม่ได้ พระศาสนาไม่ได้ อย่าเอา ถึงแม้เราไม่ได้ แต่สำนักได้พระศาสนาได้ให้เอา เราได้สำนักได้พระศาสนาได้ให้เอา รวมความคือจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้ถือพระศาสนาเป็นที่ตั้ง เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสนมหาเถระ มักจะกล่าวสอนพระเนนวสเกตอยู่เสมอ และกลายเป็นปณิธานที่โยงใหญ่ ให้เห็นผ่านประสบการณ์ชีวิตของพระราชกิจจาภรณ์เทิดยานวชิโร หรือเจ้าคุณเทิดตั้งแต่วัยเด็กของท่านที่บวชดด้วยศรัทธา ได้ศึกษาปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ และได้สืบสารงานเผยแผ่ ล้วนแต่เป็นไปเพื่อพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น ยิ่งพอได้อ่านเนื้อหา ตั้งแต่บทแรกจนถึงบทสุดท้าย ยิ่งทำให้เห็นคำว่า ปณิธานของท่านเจ้าคุณชัดเจนยิ่งขึ้น มีที่มาที่ไป และเรียบเรียงบนวิถีชีวิต ทุกช่วงเวลาตั้งแต่เริ่มต้นของการออกบวช คือ ท่านมีศรัทธาอย่างแรงกล้าโดยการมีศรัทธานับเป็นสิ่งที่ง่ายสำหรับท่านที่อยู่ท่ามกลางสิ่งดีงามรอบตัว ยังพรั่งพร้อมไปด้วยวิถีวัดวิถีบ้านและวิถีชุมชนเป็นอันเดียวกันเกื้อกูลอาศัยกัน มีความอบอุ่นและช่วยเหลือสนับสนุนกันให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขแต่การมีศรัทธากลับกลายเป็นสิ่งที่ยากมากในสังคมปัจจุบันเพราะคนทุกวันนี้แทบไม่เคยสัมผัสบรรยากาศดีงามแบบวิถีวัดวิถีบ้านเช่นนี้มาก่อนหรือบางทีก็หลงไปตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจนหันหลังกลับมาทำลายวิถีนี้เสียเองอย่างน่าเสียดาย การได้อ่านหนังสือนี้ทำให้เข้าใจได้เลยคำว่า เป็นบุญจริงๆนาที่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ เกี่ยวอุปเสนมหาเถระ กล่าวไว้ช่างน่าอัศจรรย์ใจยิ่งสำหรับคนที่เกิดมา ท่ามกลางบรรยากาศแบบนั้น และกลายเป็นสิ่งที่ท่านเจ้าคุณพยายามรักษาเอาไว้ ตามคำสอนของเจ้าพระคุณสมเด็จ ที่ว่า พระศาสนาอยู่กับงานเผยแผ่ทำงานเผยแผ่กันให้มาก การเผยแผ่มีความสำคัญ ไม่ยิ่งย่อนไปกว่าการปกครองคณะสงฆ์แม้การก่อสร้างซ่อมแซมบุรณะวัดวา วิหารเรือนพระเจดีย์พระเนนก็ต้องทำรวมไปถึงการช่วยเหลือสงเคราะห์สังคมการศึกษาทั้งนักธรรม บาลี และปริยติธรรมแผนกสามัญ ตลอดจนความรู้อื่นๆ ที่ไม่ขัดพระธรรมวินัย ล้วนเป็นสิ่งสำคัญเป็นความมั่นคงของพระศาสนา เมื่อได้อ่านประสบการณ์ทำงานของท่านเจ้าคุณ จึงพบว่า ท่านพยายามต่อยอดด้วยการสร้างบรรยากาศ แบบวิถีวัดและวิถีบ้าน ให้กลับมาอีกครั้ง ผ่านโครงการมากมาย ที่เน้นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก ไปในพื้นที่ผ่านสถาบันพัฒนาพระวิทยากร กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม กลุ่มใต้ร่มพุทธธรรมและกลุ่มอื่นๆ ทั่วประเทศไทย แม้ท่านเจ้าคุณจะทำงานมากขนาดนี้ แต่ก็ยังคงชีวิตแบบสมถะเรียบง่าย น่าศรัทธา น่าจะเป็นด้วยวิถีชีวิตที่ท่านดำเนินตามแบบครูบาอาจารย์ ทั้งหลวงพ่อที่วัดปากน้ำ และอาจารย์มหามังกรที่ชีวิตของท่านเหล่านี้ จะซุกตัวเงียบๆอยู่กับชาวบ้านในมุมใดมุมหนึ่งของสังคมณฑลไม่แสดงตัว ไม่ปรากฏ ทั้งนามและฉายา แต่ท่านอาจารย์ก็มีมุมความคิด มีวิธีการปฏิบัติ มีวิธีการดำเนินชีวิตที่น่าศรัทธายิ่ง หนังสือมโนปณิธานพระราชกิจจาภรณ์เทิด ยานวชิโร เป็นบันทึกช่วงเวลาที่เกิดขึ้นและผ่านไป แต่สิ่งที่ได้รับจากหนังสือนั้น ไม่ต่างจากอนุสาวรีย์ที่เต็มไปด้วยความทรงจำและเรื่องราวที่เรียงร้อยกันจนก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง ภายในใจของผู้อ่านที่กำลังหลงอยู่ในความมืดมิดให้ได้รับแสงอรุณที่จะช่วยส่องสว่าง ให้เห็นหนทางที่กำลังจะก้าวเดินไปในอนาคตข้างหน้าได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ขอกราบขอบพระคุณพระราชกิจจาภรณ์เทิดยานวชิโร ที่เมตตาให้ผู้เขียนช่วยเขียนคำเกริ่นนำอนุโมทนาโยมมนสิคุณโอวาทเพศัตที่เสียสละแรงกาย สติปัญญา ในการช่วยจัดทำต้นฉบับและดูเนื้อหาอย่างละเอียด ตลอดจนถึงทุกท่าน ที่ช่วยเป็นแรงกำลังจนทุกอย่างสำเร็จและลุล่วงไปได้ด้วยดีพระมหาฝันชัยกิติเมธี สถาบันพัฒนาพระวิทยากร